โดดเชี่ยโดดแล้วไป็น่าเสียด้วยมึงเพื่อนเพื่อนขอละพอแล้วเพื่อนอันนี้ก็ได้ เฮ้ยเติมเลยเรียบร้อย ขึ้นพันเป็นที่เรียบ โอเค ครับผมมาขอกร วัสดีคุณผู้ชม ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้ก็เพิ่มดิมนะกลือนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse นะครับผมในค่าย PG Slot ในสีจีส PG อตพี PG ล่าสุดนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้นุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตาม ช่วยกดกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะจ๊ะ โอเค ก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม โอเคไปกันที่ 80 บาทผมไปวันนี้ทุนที่ 200 ขอที่ 1,000 ละกันเนาะหาตังไปซื้อไฟนะไฟพัง ไฟพังหลอดไฟพังอ่ะโหดีนะใช่แบบผมใช้เซรั่มขาวไง ซรั่มน้องชายขาวนะผมโอ้โหเวลาเดินทีนี่แบบวางขแบบเดินอาขาเดินทั่วบ้านเลยอ่าสว่างจัดไงขาวจัดไอ้โดดอันนี้โดดแล้วผมโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วทุกคนโดดแล้ว ตะเกียผมว่าฟอร์จูนเมาส์ดีกัฟอร์จูนออกนะผมควรจะพูดอะไรพูดพูดละไม่ต้องรู้อีจัดอีจัดนี่โอ้ยโอเคกำไรมาแล้วนะผมสองร้อย ันนี้เราทุน200 บาทนะกำไรมาแล้วสองห้าเลิกครับผมหยอกเล่นนะนะอันนี้อันโดอันนี้ไม่โดดนะผมมันจะช้าเห็นไหมเห็นไหมสังเกตได้ไหมทุกคน มันจะช้านะผมมันเลยไม้เดนะครับ อันนี้ก็ไม่ดอกนี่ยมันหลอกกูไอ้หนูนรกนะผมหนูนรกนะ ส่วนใหญ่ก็ชอบเรียกกันหนูนรกนะผมหนูให้โชคพ่อเหมือนหนูนรกนะผมเขาเรียกกันหนูนรกนะ โอ้ได้ถั่วไม่เป็นไร มาเอาให้สุดนะผมขอที่หนึ่งพันเป้าหมายของผมจริงวันนี้คือหนึ่งพันบาท อันนี้โดด มันมันเหลาเหลี่ยมผมเราทุกคน มันเหลาเหลี่ยมกู่ะโอ้โหไอเหลี่ยมนี่จะมาเหลาเหลี่ยมผมอ่ะ มันคิดว่ามันเหลี่ยมเป็นคนเดียวเหรอวะสันดานเออโอ้ตอนนี้ดอกใหญ่ยังไม่โผล่เลยนะผม โอ้โห คนพอคนแมม เฮ้ย โอ้ยชุบคอวันนี้เรามันจะมา ASMR อยากเล่นนะผมกดทุกคนเครียดนะ เอาตอนนี้จะหมดตูดเลยครับผมจะกลับมาคืนตูดเลยนะครับเพิ่มเอาเว้ยเพื่อนเพื่อน เพื่อน เอาเพื่อนยาไอ้ย่าเฮ้ย จะหมดตูดแล้วนะ เฮ้ย ทำตัวเกินไปเลยมั้งตอนนี้กลับมากินทุนแล้วนะผม โอ้โห โอ้โหดูมันมา ทำมากูเกินนี่ไงมาแล้ว เอาเติมเลยครับผมโอ้ถ้ามันมี โอ้ ถ้าเป็นช่องกลางนะเรียบร้อยเลยนะผม เลิกเลยนะได้ช่องเมื่อกี้ได้ช่องเดียวเลิกเลยนะผม เกือบพันอ่ะช่องเมื่อกี้ถ้าได้ช่องกลางนะผมเรียบร้อย โอเคขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงโอ้โห วันนี้หนึ่งพันนี้มันหายากหาเย็นไงวะเงินหายากนะผมใครที่ยังขอตังค์พ่อตังค์แม่อยู่กันไม่แนะนำให้เล่นนะผมเงินไม่ได้หากันง่ายๆ ก็ไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะใครที่ยังหาตังค์ไม่ได้เนาะส่วนคนที่หาตังค์ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามึงจะเล่นได้นะผมนอกจากซำมึงจะเหลืออะไรอย่างเงี้ย จริงคนเล่นไม่ได้เหลือแล้วครับผมบอกเลยคนเล่นสล็อตทุกคนไม่ได้เหลือครับอยากได้ตังค์กันทั้งนั้นนะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราห้ามใครไม่ได้เนาะเราก็ได้แค่เตือนนะครับผมกูได้ดอกใจมาดอกเดี๋ยวกูขึ้นทุนอีกแกอะไรวะทำมากูแรงพูดอ่ะเรียบร้อยซีมองเท่งชัว เรียบร้อยเหลือร้อยเดียวครับผม มาวัดดันสุดท้ายมาดิ จถึงหรือเปล่ามาเดี๋กูใจถึงเพิ่งได้ด้วย โอเค เหลือ50บาทสุดท้ายได้คืนมา ขอร้องละเพื่อนขอร้องละเพื่อนอุ้ยเอาเติมโอ้โยิปปยิปปี้ยิปปี้เมกาเวนยิบิยิบิยิบปยิปป 60ทูสู่600นะผมโอเคไปกันต่อที่เบ็ด20 เลย ไป ได้พันหนึ่งผมเลยนะขาดอีก400นะผมไปจัดไปโถอย่าไปหย่องีิวะทุกคนเราหย่องมันทำไมอ่ะเวลาแตกพยายามหยัดลดเบ็ดนะผมหรือถ้าไม่แน่พอเราเพิ่มเบ็ดไปปุ๊บแล้วเกมมันไม่โอเคเราก็ลดได้นะผมก็ลองดูก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเล่นผมไม่แนะนำให้เล่นเบ็ดเดิมๆนะผมสมมติคุณยืน 20เนี้ยแล้วคุณยืน 20 ตลอดเวลา มันก็ไม่มันมันถามว่ามันมีโอกาสติดไหมก็มีโอกาสนะผมแต่มันน้อยเราต้องขึ้นลงๆเผื่อดอกใหญ่ๆมันมาในช่วงเบ็ดเราสูงนะ เรียบร้อยนะผมบมบมสำเบนอนเอ้าเฮ้ยจะคืนทุนอีกแล้วอะโอ้กูจะคืนทุนอีกแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ จะคืนทุนอีกแล้วครับทำมากูเกินไปเลยมั้งว้ายว้าย ช่วงนี้ใครอยากให้เล่นเกมไหนก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะผมว่าให้เล่นเกมไหนนะ อุ้ยเอ้ยได้อยู่มาดิมาดิก็วันนี้ก็กาจะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็จะไปนอนนะผมว่าฉีดวัคซีนมานะผมก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยเนาะ อืม ช่วงนี้ก็รักษาตัวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามาอาจจะอยู่กับเราอีกนานอยู่อย่างลูกหลานบวชเลยหรือเปล่า ไอ้ย่าลูกกูบวชใส่แมสหรือเปล่าวะไอ้ย่า หยอกเล่นนะผมรัฐบาลชุดนี้ก็รู้ว่าเก่งแค่ไหนเดี๋ยวกูโดนทัวลงอีกคอยดู เอาเฮ้ยกดไปกดมาจะคืนนู้นอีกแล้วอะโอ้ โดด โดด ไม่ โดด ไอ้ชัด ไอ้ชัด เออ ลืมพูดเลยนะ ผมขออภัยในคำหยาบนะ เอ้ย สวยดิพุทโอ้ย เติมเลยครับผมห่วยห่วยบักห้าขวดนี่แม่ห่วยห่วยห่วยบักเอาบักห้าขวดนี่แม่ห่วยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูขอเพื่อนขอขอขอพันเดียวเองมันไม่เกินใจมึงหรอกโธ่เพื่อนกูรู้บักหนูนรก สีแมมเงเอ้ยโอ้ย ใครมีเรื่องเล่าโดนๆเด็ดๆนะผมช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะช่วงการเล่นสล็อตเป็นยังไงกันบ้างแบบ แบบโดนดงโดนแดกอะไรกันก็มาเมนกันได้นะผมผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วจะตอบคอมเมนต์นะจ๊ะ ส่วนใครมีสูตรสามารถแนะนำสูตรเข้ามาได้นะครับ ผมว่าผมเล่นในสไตล์ผมนะโอเคขึ้นเบ็ดวัดใจแล้วผมสี่สี่รอบแบบจบไปเลยเอ้แปดรอบนะผมไปแตกก็แตกไม่แตกก็ ช่างแม่งนะผมเล่นนานแหละง่วงนอนด้วยโอ้ยโอ้ยไปครับผมไอ้โดดเชี่ยจบแล้วเป็นห้าสิบด้วยมือเพื่อนเพื่อนขอละขอละเพื่อนอันนี้ก็ได้เฮ้ยเอาเติมเรียบร้อยขึ้นพันเป็นทีเรือ นานพูดว่าซันโอ้ยโอเค จบเลยดีไหมคุณผู้ชมจบเลยดีไหมครับหนึ่งพันแล้วอ่ะถึงเป้าแล้วนะผมโอเคขอจบเลยละกันเนาะใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มนักเลยกันด้วยนะผมและใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามช่วยกดกระดิ่งติดตามมันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮิปปี้ฮิปปี้